เออ มันเมื่อคืนนี้ค่ะคุณจำ่าของจากลำพูนค่ะ อ่าฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะ ผมผม เวลาผมช่วยคุณไปแล้ว ผมจะไม่จำเนาะป่าซางใช่ไหมฮะเออค่ะตอนนี้ยัง เดี๋ยวได้ป่าซางจะเพิ่งไปถามก่อนถามที่วันที่ไปป่าซางลำพูนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค ให้มันตรงนี่เขาเรียกว่าเท้าความ อ๋อค่ะ ก็ต้องขอฝากไว้ด้วย ผมอยู่กับคนอยู่เยอะแยะหลายคน ให้ผมจำทุกคนไม่ไหวมันพอเวลาโทรมาเนี่ยเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา นะ สาวสวยป่าซางกันแล้วกันนะโทรให้สาวสวยไปแล้วนั่นเอาละเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าได้อะไรไปดีไหมวันนี้โทรมาอีกที เมื่อคืนนี้หลับได้ค่ะ อืมได้เลยแล้วก็คือกลางตอน ตอนไอประมาณ สักไอสิบโมงเนาะอืมโมงก็เริ่มเริ่มเจ็บมาอีก อืม เริ่มเจ็บไอโอ้ยไอะไรลิ้นปีใช่ไหมลิ้นลิ้นปีลงอ่าะอ่า ตายลิ้นปีนั่นแหละตรงท้องขึ้นมาแต่แต่ตอนนี้ขึ้นมาลิ้นปี โอเค เข้าใจแล้วครับ เข้าใจแล้วอ๋อ ที่หมอเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน ใช่นะ ทวนส่วนทางฝั่งผมก็เอิ่นแสบบักโหกภาษาอีสานเขาเอิ่นแสบบักโหก แสบคอหน้าอกอันนี้กินตำบักฮุงจะหายเลยกินตำบักฮุงกินมะละกอกินเม็ดเผ็ดเจะหายเลยนะครับชาวอีสานบอกให้ทราบนะครับ นะ เอาละไม่เป็นไร นาทีนี้ยังเจ็บอยู่นะ ยังยังตอนนี้เจ็บเจ็บอ ใต้ริปปี้นด้านด้านขวาค่ะอันละฟังให้ดี อยากจะให้ใช้ของแข็งจะเป็นขวดก็ได้ครับ กดหน้าท้อง ไม่มีขวด มีสากระเบือบ้างไหมเนี่ยมีมีไฟฉายได้ไหมคะ โอเค ไฟฉายนี่เอาผ้ารองสัหน่อยหนึ่งอ๋อค่ะเอาผ้ารองก่อนแล้วกด กดเข้าไปใต้ลิ้นปีนี่นะครับค่อย ๆ กดปล่อยกดปล่อยไปนะฮะสมอนท้องมีฟังหูหรือยัง อ๋อฟังแล้วค่ะ เออเอาละพร้อมนะมอยู่ที่บ้านค่ะ วันนี้อยู่ที่บ้านเมื่อคืนนี้อยู่ที่บ้านพี่สาวโอเค เข้าใจแล้ว วันนี้พร้อม สมอนท้าโอ้โหสบายเลย อย่างนี้ไม่ถึงสองนาทีก็หายขาดแล้วเอาพร้อมนะเอาสูดหายใจเข้าไปก่อนพลังงานบริสุทธิ์จะทำงานให้แล้วนะกดตรงไหนนะคะดูไปเลยตั้งหลักได้ยังครับอ่าได้แล้วค่ะอ่าฟังผมคนเดียวนะ สังเกตเสียงผมให้ดี เสียงผมมันจะมีแกนมันอยู่คำว่าแกนเนี่ยมึนึกถึงดินสอหนึ่งแท่ง ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ข้างๆ ดินสอมันจะเป็นเหมือนกับมีอะไรังกระทบดินสอนะนะเป็นเป็นคลื่น ฟังเสียงผมเนี่ยเสียงแกน เอาแกนให้อยู่ ไอ้แกนตรงนี้ที่ผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงลุง โอเคไหมครับ เอาละพร้อม หายใจยาว เข้าไปปื้ดเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้น น้าละไฟฉายนั่นนะ กดเข้าไปหน้าท้อง แล้วก็ทำตัวงอเป็นกุ้งเข้าไปเลย ก้มๆเข้าไป กดเข้าไปปล่อยขแมวท้องไปด้วย โอ้สบาย ไม่มีอะไรหรอกกดเข้าไปลึกๆแล้วก็แช่นานๆตามเสียงผมเนี่ยแช่ไว้ตามเสียงผมนะ ละถามว่า ดีขึ้นหรือหายหรือยังครับเบาขึ้นค่ะอืมผมถามอยู่สองประโยค นะฮะดีขึ้น เบาขึ้น หรือ หายหรือ ยังเบาขึ้นค่ะประโยคที่สองนะหายหรือ ยังนะยังค่ะยังอยู่นิดหนึ่งค่ะยังถ้าคำว่ายังนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายเกี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเหรอห้าสิบห้าสิบเท่านั้นเองโอ้ยแค่นี้เสียชื่อลูกเขยลูกเขยกำนัน ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอาทีนี้ต่อไปยืดตัวทีนี้ยืดตัวยืดตัวดี โยกตัวดี สูดหายใจเข้าไปลึกๆยืดตัวนะสมุดไปไปแล้วก็กลั้นอย่างนี้เอ๊บแล้วก็ตัวงอเข้ามา แล้วไฟฉายกดเข้าไป เอาละกลมกลมยังไงดูซิขับแบวท้องดูซิอุ้งมือเคาะ หน้าอกกำว่าหน้าอกก็คือระหว่างนมสองข้างนะ่ะ ก็เข้าไปแล้วก็เหนือราวนมสักนิดหนึ่งแค่นี้เองก็จะโอเคแล้วล่ะ เอาละถามว่าเป็นจังได้ทีนี้ครับเราคนเยอะค่ะ อืมเราคนเยอะนะเยอะเลยตรงตรงข้างท้องข้างด้านด้านขวานิดนึงค่ะ นั่นแหละ ต่อไปต่อไปก็กายบริหารเอาเองกระบอกไฟฉายเนี่ย ใช้ตรงเนี้ยใช้หลักนี่เลยนะครับอ๋อค่ะอ่าทำไป แล้วหายไปเองนี่มันหายไป หายไปกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ครับ บอกได้ไหม ทีนี้เหลือประมาณ 25เปอร์เซ็นต์โอเคโหได้ถึง75 หนวดโยม แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ดีไหมดีมาก ค่ะตกลงมีอะไรตอนนี้ยังหนาวอยู่หรือเปล่าครับ ที่ลำพูนที่หนาว ค่ะ โอเค อ่ะ สบาย ๆ เนาะค่ะ อากาศสบาย ค่ะ ครับตกลงแค่นี้ครับ